เนี่ยไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับ วันนี้ที่จะมาสอนนี่เป็นสูตรแบบเปื่อย นะ ทานอร่อยแน่นอนนะครับ อ่า เมื่อเราตำเสร็จก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ นี่เห็นไหม เนื้อปลา นุ่มๆ เยอะๆ แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็หม้อเท้าไก่ที่เราตุ๋นไว้นะครับ ตอนนี้เปื่อยได้ที่มากนะครับ นี่เพื่อนๆดูดูเท้าไก่ของเรา กำลังเปื่อยๆนุ่มๆเลยครับนี่น่ากินไหมครับ ดูครับ ความน่ากินนี่ สุดยอด เลยครับดูครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับ วันนี้เบสจะมาสอนทำน้ำยาขนมจีนนะครับนะใส่เท้าไก่หรือตีนไก่นะวิธีการทำไม่ยากเลยนะครับ วันนี้แล้วก็วันนี้จะใส่เลือดไก่ แล้วก็ลูกชิ้นปลาด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีปลานินนะครับ เดี๋ยวตำใส่ น้ำยาขนมจีนของเราเพื่อความเข้มข้นนะครับ แต่ว่าในขั้นตอนแรกเนี้ยเราจะมาตุ๋นตัวเท้าไก่ก่อนนะครับ วันนี้เท้าไก่เบสซื้อมา1กิโลครึ่งนะครับนะ ตอนที่เขามาเนี่ยเขาอาจะ มีเล็บมีอะไรอย่างนี้อยู่นะครับ นะ เบสก็ตัดออกนะ เพื่อน ๆ ก็แต่งเขานะครับ ตัดออกให้ทุกนิ้วเลยอย่างนี้นะครับทำให้สะอาดนะ ล้าง2รอบนะครับนะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงที่จะตุ๋นก่อนเลยนะครับนะ มีอะไรบ้างเนาะหนึ่งเลยนะครับ มีน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะครับเกลือครับ1ช้อนโต๊ะครับ งชูรสครับ 2 ช้อนชาครับผงปรุงรสไก่ครับ 1 ช้อนโต๊ะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะตุ๋นนะครับ วันนี้เบลเลือกใช้หม้อเบอร์ 28นะครับจะใส่น้ำประมาณเกินครึ่งหม้อขึ้นมานิดนึงนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าเตาเลยครับว่าวิธีการทํำยังไงนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเบสเปิดไฟเบอร์แรงเลยนะครับค่อนไปทางแรง ขั้นตอนนี้เราปรุงหม้อเลยนะครับ ด้วยการใส่น้ำตาลลงไปนะครับ เกลือครับผงชูรสครับผงปรุงรสไก่ครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวความมันความหอมเนี่ยเขาจะออกจากตัวเช้าไก่เองนะครับน้ำตัวนี้นะครับ เราจะใช้ถึงในขั้นตอนสุดท้ายเลยนะน้ำตัวนี้จะเอา เครื่องตำต่างๆนะครับพวกพริกแกงต่างๆ มาลงมาคนในหม้อนี้เลย ตัวน้ำที่ออกจากเท้าไก่เนี่ยที่มีกระดูกความหวานของไก่เนี่ยเขาจะทำให้รสชาติของน้ำยาแกงป่าอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับนะเพื่อนๆต้องทำสูตรนี้ทำที่เบสบอกนะครับวันนี้ที่จะมาสอนนี่เป็นสูตรแบบเปื่อยทานอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ให้น้ำเขาเริ่มเดือดสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เท้าไก่ลงไปกันครับ และในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราตุ่นไปสัก 20 นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าความมันนะครับเขาจะลอยขึ้นเยอะมากๆนะครับ ให้เราช้อนออก เพราะว่าเดี๋ยวถ้างั้นน้ำยาป่าของเราจะมันเกินไปนะครับ เห็นไหมว่าน้ำมันเขาจะเยอะมากๆเลยนะครับนะให้ช้อนออกแบบนี้ ตัวเท้าไก่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมันเยอะนะนะให้เพื่อนๆช้อนออกแบบนี้นะครับ เครื่องทั้งหมดก็จะอยู่ตรงหน้าแบบนี้เลยนะครับแนะนำเลยมีตัวปลานินนะครับ วันนี้ไปซื้อมา1ตัว1กิโลนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเยาวราชอย่างดีนะครับอันนี้เป็นพริกแกงนะครับไปซื้อมา 10 บาทซื้อแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ ก็จะง่ายสำหรับเรานะครับแล้วเราก็จะมาใส่หอมแดงนะครับ ปอกเปลือกอย่างดีแบบนี้เพิ่ม มีกระเทียมครับกระชายครับกระชายจะใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งใส่เยอะจะยิ่งหอมนะครับอร่อยดี มีพริกแดงครับ มีใบมะกรูดครับ แล้วก็มีพริกแช่น้ำแบบนี้นะครับพริกแห้งนะจะได้ตำง่ายๆ มีเลือดไก่ด้วยนะครับ โอเค เดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปนะครับ เราจะมาพูดถึงกันการต้มปลากับน้ำปลานะครับนะน้ำปลาวันนี้ไปเลือกใช้ 1 ทัพพีนะครับ เป็นปลาแบบบ้านๆนะครับนะปลาของที่บ้านเองนะต้มกับปลานินนะครับ เดี๋ยวไปเราไปดูที่หม้อกันเลยครับ ว่าวิธีการต้มทํำยังไงครับ ในส่วนของน้ำนะครับที่จะต้มปลานะครับเบสจะตั้งหม้อให้เดือดเลยนะ ถ้าหม้อเดือดแล้วก็ปลาลงไปนะครับ วิธีการคือใส่ตะไคร้ลงไปแบบนี้ก่อนนะครับนะสำหรับการต้มเนาะตั้งหม้อให้เดือดแล้วเดี๋ยวเอาปลาลงไปครับจะได้ไม่ขาว แล้วเดี๋ยวตามด้วยน้ำปลานะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันครับรอหม้อเดือดเนาะเมื่อหม้อเริ่มเดือดนะครับฮะให้ใส่ผงปลาลงไปได้เลยนะครับนะวันนี้เวลเลือกใช้ปลาหนึ่งตัวเลย เดี๋ยวเราจะเนื้อปลาตัวนี้มาตำนะครับกับน้ำ เมื่อปลาเริ่มสุกในระดับนี้นะครับนะสัก 5 นาที เราใส่ตัวน้ำปลาเราลงไปได้เลยนะครับ ต้มทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับนะถ้าเพื่อนๆมีปลาตัวก็ต้มแบบนี้เลยนะครับเขาจะหอมมากยิ่งขึ้นเนาะจากนั้นก็ปล่อยครับให้ปลาเขาสุกเลย เดี๋ยวเราไปตำเครื่องแกงกันครับ และในส่วนนี้นะครับจะเป็นวิธีของการตำเครื่องแกงนะครับเบจะเริ่มใส่พริกลงไปก่อนนะครับ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะ จากนั้นใส่พริกแห้งที่เราแช่น้ำไว้นะครับตำลงไปนะครับ ยิ่งตามละเอียดมากก็ยิ่งเผ็ดนะครับนะอันนี้แล้วแต่อีกทีหนึ่ง หลังจากตำพริกแห้งได้ละเอียดสักระยะหนึ่งนะครับ ให้ใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะครับ วิธีการนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มให้พริกแกงมีความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ซื้อพริกแกงมา แล้วยังไม่หอมยังไม่ถูกใจนะครับ ให้ใช้วิธีนี้ที่เบสสอนในวันนี้ได้เลยนะครับ จากนั้นฉีกใบมะกรูดลงไปนิดนึงครับ เพิ่มความหอม วันนี้ที่บ้านเบสมีนะครับก็เลยใช้เยอะหน่อยเนาะจะได้หอมหอร่อยอร่อยจากนั้นใส่หอมแดงลงไปได้เลยนะครับนิดนึงก่อนนะ ตามด้วยกระชายนะครับ หมดเลยแบบนี้ตามเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ หลังจากที่ตามเครื่องแกงนะครับ จนแหลกระดับนี้แล้ว เราตามใส่ด้วยพริกแกงนะครับ10บาท แล้วก็ตามลงไปได้เลยนะครับ นี่เห็นไหม จะเห็นได้ว่าเครื่องแกงกับตัวเครื่องของเราที่เราตำนะครับเขาจะเข้ากันแบบนี้เลย อ่ะ โอเค เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปแกะปลาใส่กันนะครับ และในขั้นตอนนี้นะครับปลาก็จะสุกเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เราปิดไฟได้เลยนะครับ และตักปลาใส่ภาชนะสำหรับที่เราจะพักไว้นะครับ ให้ตัวปลาเขาหายร้อนนะครับนะ ตักขึ้นมาเลยตัวน้ำยังเอาไว้นะ เดี๋ยวเราจะเอาน้ำนี้นะครับ น้ำปลานี้ เทลงในหม้อนะครับเท้าไก่ที่เราตุ๋นไว้นะครับ ตอนนี้เพื่อนๆก็ตุ๋นเท้าไก่นะครับ ให้ครบเวลานะงชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ปิดไฟไว้รอนะครับนะรอเครื่องแกงอ่าโอเคครับ เสร็จแล้ว ก็จะได้เนื้อปลาแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรารอให้หายร้อนสักนิดนึงนะครับ เราไปแกะใส่คกนะครับสำหรับตำกันเลยครับ ครับและในขั้นตอนนี้นะครับเบก็จะมาแกะเอาตัวเนื้อปลานะครับนะ ลงไปในคกนะครับ แบบนี้ เดี๋ยวเรามาตำตัวเนื้อปลากับพริกแกงให้เข้ากันนะครับนะเราก็มาแกะกันเลยทำไมเบนเลือกถึงเลือกใช้ปลานินนะครับ เพราะว่าตัวของปลานิลเนี่ยเขาจะมีก้างค่อนข้างใหญ่ แกะเนี่ยมองเห็นได้ง่ายนะครับนะถ้าเพื่อนเลือกใช้ปลาช่อนปลาชนิดอื่นๆ เนี่ยเขาจะมีก้างค่อนข้างละเอียดนะครับทำให้เวลาบางทีเราอาจจะเผลอหยิบก้างเนี่ยลงไปในคกแล้วก็ตำลงไปในเครื่องแกงได้นะครับนะเห็นไหมว่าตัวเนื้อของปลานิลเขาจะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีก้างนะครับ ถ้าบางคนเขาไม่ตำปลาใส่นะครับเขาก็จะใส่เป็นพวกปลากระป๋องก็ได้เหมือนกันนะครับ ยุคใหม่เนาะก็ทำอะไรแบบรวดเร็วแบบง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะครับนะบางก็จะความอร่อยก็จะต่างกันนิดนึงนะครับ แต่ก็อร่อยใช้ได้เหมือนกันนะครับเบสก็เคยทำต่ใช้เนื้อปลาแบบนี้นะครับ ตัวน้ำยาของเราเนี่ยก็จะหอมเข้มข้นกว่านะครับแล้วก็ทานอร่อยกว่ากันเยอะเลยนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเบ๊ขอแกะเนื้อปลาใส่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะครับ และในขั้นตอนนี้นะครับ เราก็แกะเนื้อปลาใส่เรียบร้อยแบบนี้นะ แกะจนเสร็จให้เสร็จเลยนะครับนะ ทั้งตัวเลยแล้วเราก็ตำนะครับตำเนื้อปลากับเครื่องแกงให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะ น้ำยาของเราก็จะหอมนะครับ แล้วก็เนื้อปลาเนี่ยพอเวลาเขาโดนละลายน้ำเนี่ยเขาจะฟูนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆหยิบผิดพลาดนะครับ อาจจะเห็นก้างเห็นอะไรให้หยิบออกนะตำไม่เข้ากันเลยนะครับ เมื่อเราตำเสร็จก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม เนื้อปลานุ่มๆเยอะๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หม้อเท้าไก่กันเลยครับ ว่านุ่มนิ่มประมาณไหนนะครับนะไปกันเลยครับ ครับ และในขั้นตอนนี้นะครับหม้อเริ่มเดือดแบบนี้ ให้เราเปิดฝาเลยนะครับ ตักเครื่องแกงที่เราตำนะครับ ลงไปได้เลยละลายน้ำนะครับนี่เครื่องแกงตำปลานะครับ ที่เราตำปลานินที่เราตำลงไปนะครับ หม้อเท้าไก่ที่เราตุ๋นไว้นะครับ ตอนนี้เปื่อยได้ที่มากนะครับ นี่เพื่อนๆดูดูเท้าไก่ของเรา กำลังเปื่อยๆนุ่มๆเลยครับนี่ละลายน้ำแบบนี้เลยนะครับ เห็นไหมว่าสีสันจะดูน่าทานมากนะ จากนั้นนะครับ น้ำปลาที่เราต้มปลาเมื่อกี้นะครับกองลงไปแบบนี้เลยครับ คนครับ อืมเห็นไหม หอมมากๆเลยครับ ตอนนี้ในครัว คนให้เข้ากันนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะปรุงรสเพิ่มนะครับเบก็จะใส่รสดีเพิ่มไปอีกนะครับ นิดหน่อย ใส่เกลือครับใส่น้ำปลานิดนึงครับ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็อยากได้รสไหนก็ชิมเอาเลยนะครับนะอ่าแล้วก็ชิมดูอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อรสชาติได้แล้วนะครับ ให้เราใส่ตัวเลือดไก่นะครับลงไปได้เลย ใส่ลูกชิ้นครับ ลูกชิ้นปลาเยาวราชใส่ลงไปได้เลยหอมแดงกับพริกนะครับที่เหลือโรยไปแบบนี้ครับ ใบมะกรูดครับรอลูกชิ้นกับเลือดไก่สุกนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันครับดูครับ เพื่อนๆดู น่ากินไหมโอ้โหเลือดไก่ครับ ลูกชิ้นปลาครับ อย่างดีทั้งนั้นเลย เท้าไก่เปื่อยๆครับปะเดี๋ยวรอตัวลูกชิ้นกับเลือดสุกนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกัน มาครับ ลูกชิ้นกับเลือดไก่สุกแบบนี้แล้วนะครับนะ แล้วก็ดูนะว่าลูกชิ้นพองดียังนะครับ เลือดไก่ก็ฟูแล้วนะ โอ้เข้มข้นมาก เนี่ยน้ำยาป่าที่ถูกต้องต้องทำแบบนี้นะครับนะ ที่เบสสอนในวันนี้นะ หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆนะครับ แล้วก็ไปปรับปรุงใช้เนาะ อ่ะเรามาดูในวิธีการใส่ผักเลยครับ ใส่ผักชีลาวนะครับนี่ โรยลงไปครับ ต้นหอมครับช่ำๆแบบนี้เลยใบมะกรูดเหลือใส่ลงไปได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับ ใส่พริกกระเหลี่ยงแบบนี้โรยนะครับ ลูกโดดอย่างนี้เลยครับ ปิดไฟได้เลย ลูกชิ้นก็หนาแน่น ตีนไก่เท้าไก่นี่เปื่อยมากเลยนะครับดูครับ หอมน่ากินมากๆ ตอนนี้หอมมากเลยครับ อ่าโอเคครับ เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับ สำหรับวันนี้นะครับน้ำยาป่าเท้าไก่นะครับใส่เลือดใส่ลูกชิ้นปลาแบบนี้ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะดูน่าทานไหมนะ หวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับ แล้วก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับ แล้วก็ไปปรับปรุงในการใช้นะครับ เป็นวิธีการทำที่ถูกต้องสำหรับน้ำยาป่านะครับบางคนใช้เทคนิคอื่นๆนะครับก็มันจะยุ่งยากไปนะครับ วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับ แล้วก็ทำได้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับ ด้วยการตุ๋นเท้าไก่แบบนี้เลยนะครับจะทำให้เท้าไก่เปื่อยนะเวลาทานนี่จะกินง่ายนะครับ ไม่ต้องดึงเลาะอะไรกันมากนะครับดูดดูดเนี่ยก็อร่อยได้เลยนะครับน้ำซุปก็จะเข้มข้นแบบนี้ด้วยการที่เราตำปลาใส่นะครับ แนะนำให้เป็นปลา ินนะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะมีความฟูนะครับพอเวลาตัดเสิร์ฟตักใส่จานเนี่ยเขาจะดูน่าทานเป็นพิเศษนะครับ หวังว่าเพื่อนๆ จะได้สิ่งดีๆ จากคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ที่ช่องให้ด้วยนะครับเบลก็จะลงคลิปดีๆ สำหรับช่องนี้เรื่อย ๆนะครับนะ มีคลิปอะไรดีๆนะ เทคนิคอะไรดีๆ ก็จะมาสอนมาแนะนำนะครับ ขอบคุณครับ ไว้เจอกันนะครับ